านทราบหรือไม่คะว่า สังคมไทยเป็นสังคมสูงวัยตั้งแต่เมื่อไหร่ ค่ะ เมื่อปีพศ 2548 หรือเมื่อประมาณ 10 ปีที่ผ่านมาสังคมไทยเป็นสังคมสูงวัย และท่านทราบหรือไม่คะว่า ในปี 2564 ประเทศไทยจะเป็นสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ผู้สูงอายุหลายท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ตามบริบทของชีวิต และสามารถนำประสบการณ์ที่มีคุณค่า มาใช้กับตนเองและลูกหลานได้อย่างดีเยี่ยม แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ยังมีผู้สูงอายุอีกจำนวนไม่น้อย ที่กำลังใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเดี่ยว รอรับความช่วยเหลือจากคนอื่นๆ ขณะนี้หลายท่านก็กำลังทำหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว อาจจะเป็นคุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยายบางครอบครัวกำลังจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น หรือแม้แต่ตัวของท่านเอง ก็กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นผู้สูงอายุ ถึงเวลาแล้วหรือยังคะ ที่เราจะทำความรู้จัก เรียนรู้และเข้าใจโลกของผู้สูงอายุ ถ้าคำตอบว่าใช่ เรามาเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะ